โอเค อ่าสามบาท ช่วงที่ว่าพี่จีมันเล่นแล้วมันหลุดแล้วมันปรับปรุงยั่อเออคนก็ไม่เล่นโลมาหลายเนาะค่ะกะสามารถเอาสูตรหนูนะไปใส่ได้เลยเนาะ เออเร็วๆนี่กะสิมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนูนะยังหาบ่ได้เลยหาหาวิธีแบบเดินไม่แบบไขมันเบิร์ซาซาบ่ได้อ่ะเออเล่นยากเนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาเล่นมาเล่นยากยี่หลีขนาดสิบเปอร์เซ็นต์นี่กดสิบเทียห้าบ่เขาเลยกับเบิร์ดคือกัน แมนบอถือบอเออ อ่ะโอเค เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวห้อง60บาทเดี๋ยวห้องปรับไม่เอ่ออีกเทียนึง โอเคอีกบาทนึงฮอด 60 บาทเดี๋ยวปรับไม่เป็น เป็นเท่าไหร่วะเป็น 6 บาทเออ เออกำลังตึงๆ เบอร์ๆเลยเนาะคะ่ะช่วงนี้โอเคบาทนึงค่อยๆเล่นไปกดไปเรื่อย ๆ ค่ะไม่ต้องเฝ้า สำคัญเลยโลมาเลือกเวลาเล่นดีๆ เอออย่างวะ บ่เขาเลย โอ้โหสามบาท แจกกันดาบฟวานเออสามบาท องุ่นมาสวยงามองุ่นเขาโอเคไหมอีก6บาทเฮ้ย แจกัน สวย คอมโบซีอีกเทียนึง โอ้โห บ่เขาไงเอียงวะ เฮ้ยว่าเขาไงวะ โอ้โหเสียดายสวย10บาท เจอกันมาค่ะ เออ โลมาเฮ้ยองุ่นมายู่สวย โลโอเคโลเข่าสวยงามค่ะ ซีช่องซีบาท อ่าสามสิบสี่บาท อีกสามครั้ง โอ้โห เออสามบาท อุ้ยเสียดาย ดับขวานบอบอลุงล็อกนึ่งให้ สวยไลายบ่ได้ไลายนี่บ่ได้เนาะค่ะกะบ่เข้าใจึือกันว่าเป็นอย่างมันคือบ่ได้ ทั้งที่มันก็ได้เต็มแถวหนึ่งึือกัน ออไปปรับเป็นหกบาทค่ะ โอ้ ล้างเทียแบบลายยางงามเลยนะ ขาดแค่ช่องแรกช่องเดียวใจไหมเคยเป็นบอแบบทหารเลี้ยงกันซีอันแบบงามๆโล ซีอันงามๆเสียแต่ขาดช่องเดียวที่มันบ่มาให้เออแปลกขึ้นกันนะ สวยซีช่อง อ้าวคอมโบหาแล้ววะอีกเพียนึง โอ้โห ถ้าเขาโมหกนี้ได้สิบครั้งแล้วค่ะ ได้หลายกว่าหาเทียแบบเท่านึงเลยสวย3ามหกบาท มาว่ะเออ 12 บาท โอ้โห เสียดายดับขวานมันคือว่าเขา48 บาทค่ะ เอออีก 4 บาทมาโลเขาเอางูมาโอ้โหบ่อเขาให้94 บาท โอ้โห สภาพตะวาน่าจะได้ปรับมายุละวะเนี่ยก็สิบแปดเออลอยหายฟรีไปปรับเป็น1ิบหาบาทเนาะค่ะ โอเค เลนยูนิกอะอืมหรือว่าเขาจิปรับไปเลนแบบไม่หนักๆ เลยดีวะร้องเลนไม่หนักเบิ้งดีบอหนูนะไม่ได้เลนไม่หนักโดนแล้วเนี่ย เลนแต่ไม่แบบ อ่าไตไม่แบบทุนหน่อย พวกแบบทุนหนักๆนี่หนูนะไม่ค่อยได้เล่นแล้วเนาะ เออฟันสิงโตนี่กับบ่อเขาเลย พวกไม่ร้อยหาซิปไม่หกซิปนี่เสียเขาจะไม่ซิปหาสามซิปหรอสภาพ เออโอ้โหเห็นบอกว่าบ้าได้ขาดเขาแม่งเขาไม่ซิปหาบาทเอี่ยงวะ เขาไม่สูงสูงไม่ได้เหรอ สภาพไปค้างค่ะ โอ้โห หวยเ้ยไปใส่เออ โอ้ยี่อย่างวะแม่งเลือกเลยจะโลซ้ำเออ ดับคู่โอเค โอ้โหฟันถือมา เมกาวินแตกจากเทียเนมาสามร้อยเออปกติขึ้นน้ำซ้ำมันเป็นอย่างกับโลเหรอฮะ มันเป็นอย่างกับโลกสภาพอ้อีกเทียอีกหาฟันถึงอีกเทียหนึ่งนี่กะจะได้เป็นหกร้อยอยู่นะ แต่มันบ่ขึ้นให้เออไต่ไปค่ะพอพอหกร้อยเดี๋ยวปรับเป็นหกสิบบาท โอเค เออสามสิบ บวกมา 60 บาทเนาะคะ่ะขาดอีก40บาท ไป เออ โล สวย นันละ มา 30 โอเคค่ะ 600 ละ ไป ปั๊มม่ก่อน เป็น 60 บาท โอ้โห เออ40สวย โอ้โห เฮ้ย เชี่ยแถวนึง เมื่อกี้หนูนะ เบิ้งตะโลเนาะค่ะ โอ้ได้ดาบฝานหาร้อยแปดสิบบาท มาว่า โคตรเอา ไป พันหนึ่งแล้ว ขอแบบเรื่อยๆเดี๋ยวบอแถวหนึ่งนะฮะ เออ สามช่อง สวยอางุนสี่ช่องค่ะ เออแปดสิบบาท โอเคเมื่อวาน ขึ้นขึ้นลงลงว่ะหน่อยนึงเดี๋ยวรูน้ากะขอฝากไว้น้ำแน่นอค่ะ กับช่องรักปันสลอนหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นอนเรากะอย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะค่ะกลุ่มเทเลแกรมสลอดเซียนพร้อมเนาะ เอ้ยถือว่า เออถือแล้วเซียนพ่อม VIP กดเข่ามาเลยเนาะค่ะกลุ่มเทเลแกรมหนูนะปักมุดลิงเลยหาใใจ้คลิปโอ้โห รอบสองดีอยู่ที่มันเป็นไม้หกสิบนะ สภาพ ไปขวาก่อนเลยค่ะ โอ้โห ปกติกดกลางนะฮะปกติกดกลาง มือนี่คิดไหนกดขวาไปกลาง เออ โอ้โหโดดใส่โอ้เอี่ยววะมันเป็นยังไงกับโลเฮอเออดับคู่ โอ้โห โดด เออดับอยู่ โอเคโอ้โหฟันถือมาแล้วบิ๊กวินแตกเฮ้ยหกร้อยบาท มาว่ะตีขึ้นอีกโอ้สรุปแล้วกะโล่สองอัน ได้ดาบอันนึงแต่ว่าตีคืนสภาพเอี่ยงวะหนาเบื่อนะ เลือกไดจะโลเนี่ย ผู้ใดเล่นเราเลือกไดจะโลขึ้นหนูนาเนี่ยบอมันต้องหู้สึกยังไงวะกับการที่แบบเลือกไดจะโลเนี่ย โอ้สวย โอ้ร้ายกะงามอยู่นะ แต่มันบอกเขาให้เอางุนมา โลเขาโอเค คอมโบสาม ดาบขวานมันเป็นยังไงฮึอลงจนจะสุด ไอ้นี่แล้วนะ โอ้โหบ่ดีว่ะ เวลานี้บ่ดีว่ะบ่ดีเลย แปดโมงบ่ดีเลยเนาะ โอ้โหองุนโอ้เบิ่งว่ะแปดโมงแล้วค่ะ เวลานี้ร้องอันนี้พิจารณากันมึง บางคนอาจจะเล่นเขาก็ได้อานุนะ ว่าอยากไอ้นี่ ให้ให้ลินแบบ โฟกัสแต่แบบศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยก็เสียโมแมนเนาะค่ะ บางทีเขาก็อาจจะแบบบอกว่า สมมติหนูนะบอกว่า8ปดโมงหนูนะอาจจะเล่นตอน8ปดโมงครึ่งก็ได้8ปดโมงสี่สิบห้าก็ได้อีกอย่างประมาณนี้เนาะโอเคเฮ้ย สวยตีช่อง ขึ้นเห็นไหมมาขอแบบ พึบพึบพึบเทียนึงมา โอ้โห เมื่อวะเนี่ยววะเมื่อเออเอางุนแจกันมา สวยดาบขวาตรงลงมาได้อีกค่ะ ซีช่อง เออ โอเค ขออีกเอางุนสวยอีก มา โอ้โหเก้าร้อยห้าสิบบาทเสียดายองุ่นล็อกสาม ซี่ข้างค่ะฟิลิปปินเออหาสิบบาท โอเค สองร้อยดูน่าคิดว่าสมมติว่าเขายือไว้ได้อะมันกะ มันกะบ่ได้หนาเกียดนะ เบื้องว่ะบวกมาพันสาม สามพันละ เออถ้าสมมติว่าแบบ เอ้ยสองแถวอะแปดร้อย าสมมติว่าเขาแบบบอบอได้แบบ คืนว่าอย่างอะบ่ได้ปรับไม่ลงอะมันมีโอกาสขึ้นมาคืนแบบซีเนาะค่ะ แต่หากสมมติบางคนแบบ ปรับขึ้นปรับลงอย่างเถอะล้างเทียมันอาจจะแตกตอนไม่แบบไม่บาดไม่เหี่ยวซีก็ได้เนาะ เออนะเคยนะ มงกุฎแตกไม่บาดทั้งเสียโคตรเซ็งสองพันห้าสิบบาท เออเอาเอาเป็นซัมนี่ก็แล้วกันเนาะค่ะสองพันห้าสิบบาท 5,089 บาทเนาะกะถือว่า โอเคอยู่ห้าสมมติว่าเขายื้อไว้เออร้องเรื่องเวลาเร่นดีๆเนาะค่ะแต่ว่าเวลานี่เนาะบ่ค่อยแนะนำบันไดมันมันตกไปเหลือประมาณหลักร้อยอะ น่ากลัวแล้วค่ะโอเค เดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้รักอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมกุ้มเอ่อเซียนพ่อ VIP เนาะก็กดเข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยเขามีกิจกรรมให้เล่นกันสู้มือเนาะค่ะเอาโอเคเดี๋ยวจังไหนเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ